ก็สวัสดีนะครับ มาดูไม้นี่ครับเป็นบ่อดินเก่า วันนี้เราจะมาเทคซัตว์ดูนะครับว่ามันจะมีตัวไหมติดตามชมครับ กัด ครับ สองฟอด เลยเพื่อนไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับ ไปแล้วครับไปเลยไปแล้วครับอีกแล้วครับท่านหืมกดโอ้โหกดไม้อ่ะ แล้วครับกัดแล้วครับ กัดแล้วนะครับ ผมดูครับไปยาวเลยไปยาวเลย ไปแล้วนะครับ โอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหกดครับ กดครับ โห กดครับกดยังไม่ขึ้นเลยครับ โอ้โหโอ้โหไซส์ นั่นครับ เนี่ยฮะไซโลอะทำไงดีวะ ยังครับยังเอาติดเต็มปาก โหเหนื่อยเลยครับ นี่ โอ้ ใหญ่ใหญ่มากครับเออโอ้ ดูดูโอ้ ดูครับเนี่ยครับน่าจะโลได้ โอ้ กดเบาๆเมื่อกี้กัดปึ๊กผมก็ส่งแต่วัดไปเนี่ยผมนึกว่าติดต่อ โอ้ เหนื่อย มันไปนิ่มๆมาเมื่อกี้ เนี่ยครับวนปุ๊กเลย ใหญ่ครับ ใหญ่ ใหญ่จริงนะเราจะปล่อยนะครับปล่อยเพื่อ